พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน CAE 3D ฟรีแวร์ การคำนวณทางวิศวกรรมสัญชาติไทย ปัจจุบันการออกแบบทางวิศวกรรม ต้องอาศัยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรม หรือ CAE แต่การจะใช้งาน CAE ได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องมีสื่อการเรียนรู้ที่ดี ซึ่งการเรียนรู้จากการใช้งานซอฟต์แวร์ CAE เชิงพาณิชย์ ที่จำหน่ายอยู่ มีข้อจำกัดหลายประการเลยครับ เช่น มีราคาแพงมาก หลักหลายล้านบาทเป็นต้น ทีมนักวิจัยไทย จึงได้สร้างซอฟต์แวร์ฟรี พร้อมหนังสือ คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณ ทางวิศวกรรม มาช่วยให้คนไทย มีโอกาสเข้าถึงซอฟต์แวร์ CAE เพื่อการเรียนรู้ได้มากขึ้นแล้วครับ สวทชร่วมกับคณะผู้วิจัยคนไทย พัฒนา CAE 3D ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ช่วยในการคำนวณทางวิศวกรรม ใช้งานบนระบบปฏิบัติการ Windows ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ ใน 3 มิติ ซอฟต์แวร์ CAE 3D มีส่วนการสร้างโมเดล และแสดงผลที่ใช้งานง่าย ประกอบด้วย 4โมดูล สำหรับใช้วิเคราะห์ 4 ประเภทของปัญหาทางวิศวกรรม ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ มาใช้งานได้ฟรีโดย m t e c h สวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000